ทุกท่านคงได้รับได้รับทราบถึงขอบเขตขั้นตอนการทำงาน และความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินกันไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วยทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน และการจัดการเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารและเช็คกันไปแล้วนะคะ คลิปนี้เราจะมาต่อกันด้วยขอบเขตและขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งนำความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีกันค่ะ หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไปของฝ่ายบัญชีนะคะ มักจะกำหนดมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ ซึ่งกิจการทั่วไปที่มีการจัด การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นนะคะ มีหน้าที่ที่จะต้องทำการจัดทำบัญชี เพื่อยืนยันเหตุการณ์ แล้วก็ผลการดำเนินงานต่อภาครัฐค่ะ เพื่อใช้ในการประกอบการกำกับดูแล และการเสียภาษีนิติบุคคลต่อไปนะคะ ขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายบัญชีจึงมีดังต่อไปนี้ค่ะ หน้าที่ที่ 1นนะคะ หน่วยงานบัญชีจะมีหน้าที่รวบรวมหลักฐาน เอกสารและข้อมูลรายการค้าของธุรกิจ ให้ครบถ้วนจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สิน และทุนของธุรกิจนะคะ หน้าที่ที่ 2 ก็คือนำเอาเอกสารและข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น มาทำการวิเคราะห์ผลกระทบกับรายการบัญชี และผังบัญชีของกิจการค่ะ โดยการ วิเคราะห์ในที่นี้นะคะจะต้องอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศที่กิจการนั้น ๆ ตั้งอยู่ ในกรณีของประเทศไทย เราใช้ Thailand Financial Reporting Standard ของสภาวิชาชีพการบัญชีเป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีของเรานะคะ ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นที่เหมาะสม ซึ่งสมุดรายวันขั้นต้นในที่นี้นะคะ มีให้เลือกด้วยกันอยู่หลายเล่ม ตามความเหมาะสมของแก่กิจการเลยค่ะ เมื่อทำการลงรายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นเสร็จแล้วนะคะ แผนกบัญชีจะทำการผ่านรายการค้าต่างๆที่ลงในสมุดวันขั้นต้น ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทของกิจการ หรือที่เราเรียกว่า General Ledger หรือ GL ค่ะ ข้อมูลที่เราเก็บไว้ใน GL ในที่นี้นะคะ จะเป็นข้อมูลที่เป็นที่สะสมของรายการค้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกิจการตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจมาเลยนะคะ ข้อมูลตรงนี้จะถูกนำเอาไปใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงินประเภทต่างๆ ที่กฎหมายบังคับใช้ แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกเอาไปจัดทำรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยค่ะ เรามาต่อกันด้วยขอบเขตและขั้นตอนการทำงาน และความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีกันนะคะ การทำงานของฝ่ายบัญชีจะขอแบ่งออกมาเป็นวงจรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด 5 วงจรด้วยกัน อันได้แก่ วงจรค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะ วงจรรายได้ เกี่ยวข้องกับการรับเงินค่ะ วงจรการผลิตก็คือเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการผลิตให้กลายเป็นสินค้า วงจรทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ คือเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรและสินทรัพย์ของกิจการนะคะ และสุดท้ายคือวงจรบัการบัญชีการเงินและการจัดทำรายงานค่ะ ค่ะ เริ่มกันด้วยการทำงานของฝ่ายบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านะคะ เมื่อฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายคลังสินค้าได้ดำเนินการจัดซื้อและเก็บสัดเก็บสินค้าเสร็จแล้วนะคะ ฝ่ายบัญชีก็จะมีหน้าที่นำข้อมูลที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายคลังสินค้าส่งให้นะคะ มาทำการบันทึกบัญชีค่ะ โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะ ก็จะทำการบันทึกการซื้อสินค้านะคะภาษีซื้อ แล้วก็ถ้าหากว่ากรณีที่ซื้อเป็นเงินเชื่อ ก็จะมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าเอาไว้เพื่อรอการจ่ายเงินค่ะ การทำงานของฝ่ายบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนะคะ ฝ่ายจัดซื้อก็จะมีหน้าที่ทำการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาให้บริการต่าง ๆ เมื่อบริการนั้นสิ้นสุดลงนะคะ ฝ่ายจัดซื้อจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะ มาให้กับฝ่ายบัญชี เพื่อทำการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายนั้นค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปนะคะ การจ่ายค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจค่ะ ในกรณีที่เป็นการจัด ซื้อบริการที่เป็นเงินเชื่อนะคะ ก็จะมีการบันทึกเจ้าหนี้เอาไว้เพื่อเตรียมการสำหรับการจ่ายเงิน ในขั้นตอนถัดไปค่ะ ส่วนการทำงานของฝ่ายบัญชีกับวงจรการผลิตนั้นนะคะ ฝ่ายบัญชีจะทำหน้าที่หลักเป็นผู้บันทึกรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตค่ะ อันได้แก่รายการใช้วัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ในการผลิตสินค้า รายการค่าแรงในการผลิตสินค้าต่างๆ และค่าใช้จ่ายในโรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้านะคะ ซึ่งตั้งแต่เริ่มกระบวนการการผลิตจนกระทั่งกระบวนการผลิตสิ้นสุดลง จะเกิดรายการใช้วัตถุดิบ การใช้แรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฝ่ายบัญชีจะทำหน้าที่บันทึกรายการเหล่านี้ไว้ในบัญชีงานระหว่างทำค่ะ บัญชีงานระหว่างทำนะคะ เป็นบัญชีชั่วคราวที่ใช้เพื่อสะสมต้นทุนการผลิตของสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการการผลิต จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะ เมื่อฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบและวัสดุจากฝ่ายคลังสินค้า เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ จะถูกส่งให้ฝ่ายบัญชี เพื่อทำการบันทึกงานระหว่างทำที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุและวัตถุดิบค่ะ เมื่อฝ่ายบุคคลทำการจ่ายค่าแรงงานในการผลิต จากการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในกระบวนการการผลิตนะคะ และเมื่อมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่ามันค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นค่ะ และสุดท้ายนะคะ เมื่อกระบวนการการผลิตสิ้นสุดลง และฝ่ายผลิตได้ทำการรายงานจำนวนสินค้าที่สามารถผลิตสำเร็จได้ ฝ่ายบัญชีจะมีหน้าที่ในการโอนรายการ ต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่อยู่ในงานระหว่างทำนะคะ มาเป็นต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป แต่ละชิ้นที่ได้จากการผลิตค่ะ การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชี กับทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์นั้นนะคะ จะขอแยกอธิบายเป็น 2สส่วนดังนี้ค่ะ เป็นความเกี่ยวข้องของฝ่ายบัญชี กับวงจรทรัพยากรบุคคลนะคะ ฝ่ายบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกค่าใช้จ่ายประจำที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น การจ่ายเงินเดือน การหักภาษีหักหน้าที่จ่าย การหักค่าประกันสังคม การจัดการค่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กำหนดตามนโยบายของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายนะคะ นอกจากนี้จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นค่าฝึกอบรม ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเล่าเรียนบุตรค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามสวัสดิการ ที่เป็นนโยบายของกิจการ หรือที่ตามกฎหมายกำหนดนะคะ ส่วนความเกี่ยวข้องของฝ่ายบัญชีกับวงจรสินทรัพย์ของธุรกิจก็จะมีดังนี้ค่ะ ฝ่ายบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาขึ้นนะคะ ฝ่าย สินทรัพย์เมื่อทำการบำรุงรักษาสินทรัพย์เสร็จแล้ว และเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ก็จะส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายบัญชี เพื่อทำการบันทึกข้อมูลในการซ่อมแซมสินทรัพย์ครั้งนั้นค่ะ และเมื่อฝ่ายสินทรัพย์นะคะ มีความเห็นตรงกันว่า สินทรัพย์นั้นไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆก็ตาม ก็จะมีการแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายบัญชีเช่นเดียวกันค่ะ เพื่อ มีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินทรัพย์ และบันทึกปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในทะเบียนของฝ่ายบัญชีต่อไปนะคะ เรามาต่อกันด้วยการทำงานของวงจรบัญชีการเงิน และการจัดทำรายงานกันนะคะ เริ่มกันด้วยวงจรการทำบัญชีการเงินก่อนค่ะ วงจรการทำบัญชีการเงินนะคะ เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมรายการค้าของกิจการ ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในกิจการเอง และรายการค้าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายสินค้านะคะ รายการต่างๆที่ถูกรวบรวมแล้ว จะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัญชีดังนี้ค่ะ เริ่มด้วยการวิเคราะห์รายการค้าให้เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งในประเทศไทยเราใช้มาตรฐานรายงานทางการบัญชีไทย หรือ Thailand Financial Reporting Standard นะคะ เมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จแล้ว เราจะทำการบันทึกรายการค้านั้น ลงในสมุดายวันขั้นต้นของกิจการค่ะ จากนั้นก็จะทำการผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภท ซึ่งเป็นการสะสมข้อมูลของกิจการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงวันปัจจุบันนะคะ กระบวนการการวิเคราะห์ การบันทึกและการผ่านรายการค้านั้น จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำเรื่อยๆในกิจการตลอดระยะเวลาบัญชี ซึ่งโดยปกติก็คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราถึงวันที่3สธันวาของทุกปีนะคะ นอกจากการบันทึกรายการประจำวันที่เกิดขึ้นในช่วง1มกราถึง 31ธันวาแล้ว ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่จะต้องทำการบันทึกรายการปรับปรุง และทำการปิดบัญชี ทุกวันสิ้นปีค่ะ เมื่อเราทำการปรับปรุงรายการและปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝ่ายบัญชีก็จะมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกของกิจการได้ทราบถึงสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ ผ่านทางรายงานทางการเงินหลาย ๆ ตัวนะคะ ยกตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ เนื้อหาที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะ จะครอบคลุมถึงขอบเขต ขั้นตอนการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชี ในวงจรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ วงจรบัญชีการเงินและการจัดทำรายงาน หวังว่าความรู้ที่พูดไป จะเป็นประโยชน์ ในการทำความเข้าใจการทำงานของฝ่ายบัญชีไม่มากก็น้อยนะคะ Música